Thank you. ค่ะ ดิฉัน อาจารย์จิรพร มโนวัง อาจารย์ประจำสาขาวิชา่ากรรมศาสตร์ คณะครุศาสตร์ ในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงการจัดตกแต่งสถานที่สำหรับการบริการอาหารให้แก่ผู้สูงอายุ การจัดตกแต่งสถานที่และการออกแบบสถานที่ เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆ เช่น 1. พื้นกระเบื้องหรือพื้นไม้ ควรมีการฝึกหรือผิวสัมผัสกระเบื้องชนิดที่กันลื่นได้ พื้นไม้ไม่ควรขัดให้มีความมันวาวมากนัก เพราะจะรื่นมาก ส่วนพื้นพรมก็เป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุอาจเดินสะดุดได้ ควรเอาออก หรือหากต้องการไว้ก็ต้องติดขอบและมุมของพรมให้แน่นไม่นูนหรือเปิดขึ้นมาให้เสี่ยงต่อการเดินสะดุดได้ 2. โต๊ะสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น สำหรับผู้สูงอายุที่ใช้รถเข็น โต๊ะ และอุปกรณ์ต่างๆ ควรอำนวยความสะดวกต่อการใช้งานด้วย อาจต้องลดระดับลงมาจากความสูงของโต๊ะปกติเล็กน้อย หน้าโต๊ะควรสูงประมาณ 75เซนติเมตรส่วนพื้นที่ใต้โต๊ะควรมีความสูงไม่น้อยกว่า 60เซนติเมตรและมีความลึกมากกว่า 40เซนติเมตร เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข็นรถเข้าไปใช้งานได้สะดวก 3. ความสม่ำเสมอของแสงสว่าง เพราะผู้สูงอายุนั้นจะมีสายตาที่ตอบรับกับแสงสว่างช้ากว่าคนหนุ่มสาว การปรับสายตาระหว่างพื้นที่สว่างกับพื้นที่มืด จึงเป็นไปได้ไม่ดีนัก 4. ประตูบานเลื่อนจะสะดวกกว่า นอกจากประตูบานเลื่อนจะประหยัดพื้นที่ในการใช้งานมากกว่าบานเปิด จะสามารถเปิดประตูบานเลื่อนได้สะดวกและปลอดภัยกว่า 5. การตั้งราวจับในห้องน้ำและทางเดิน ควรจะต้องติดราวจับในระดับ 80-90 เซนติเมตร ตั้งแต่ทางเข้าไปจนถึงโถส้วม เพื่อให้ยึดจับดีกว่าไปจับอุปกรณ์สุขภัณฑ์ต่างๆ 6. หลีกเลี่ยงพื้นต่างระดับ หากจำเป็นต้องทำพื้นที่ต่างระดับ ต้องทำทางลาดควบคู่กับไปในทุกตำแหน่ง ที่มีการเปลี่ยนระดับความลาดชัน ทางลาดต้องไม่เกิน 1 ต่อ 12 7. การออกแบบพื้นที่ที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านความเคลื่อนไหว ด้วยสถานที่ให้บริการที่มีความสูงหลายชั้น ควรติดตั้งลิฟต์ ค่ะจากหัวข้อในเรื่องของการบริการอาหารของผู้สูงอายุ และการจัดตกแต่งสถานที่สำหรับการบริการอาหารให้แก่ผู้สูงอายุ สรุปได้ว่า อาหารสำหรับผู้สูงอายุ เป็นอาหารทั่วไปชนิดเดียวกับผู้บริโภคในวัยอื่น ๆ อาจมีการเพิ่มคุณสมบัติบางประการที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ทั้งในเรื่องของตัวอาหารที่เน้นเพื่อสุขภาพ และการใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆ สะดวกต่อผู้สูงอายุ รวมถึงการจัดบริการอาหารสำหรับผู้สูงอายุที่เหมาะสมกับสภาวะร่างกายของผู้สูงอายุโดยทั่วไปนั้น มีการจัดบริการอาหารโดยใช้บริกร เป็นผู้บริการอาหารให้แก่ผู้รับบริการ ซึ่งการบริการอาหารลักษณะนี้เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสุขภาพ ซึ่งมีรูปแบบการบริการที่หลากหลาย เช่น การบริการแบบฝรั่งเศส รัสเซีย อเมริกัน จีน เป็นต้น ส่วนการบริการโดยให้ผู้รับบริการดูแลตัวเองนั้น เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ที่สามารถเดินตักอาหารได้ด้วยตนเอง และต้องการเดินสนทนากับเพื่อน ๆ อย่างไรก็ตาม การจัดบริการอาหารแต่ละรูปแบบเหล่านี้ ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบการบริการ และสภาพแวดล้อมในสถานที่การบริการให้เหมาะสมและสะดวกต่อผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองลดน้อยลง ฉะนั้นสถานประกอบการจะต้องจัดตกแต่งออกแบบ สถานที่สำหรับการจัดบริการให้แก่ผู้สูงอายุ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ แก่ผู้สูงอายุ เช่น ทางเดิน พื้น ประตู โต๊ะ แสงสว่าง เราจับทาง และห้องน้ำ และการติดตั้งลิฟต์ เป็นต้นค่ะ